สวัสดีค่ะ พี่เมย์เม ที่ นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักลายกระดูกงู แบบมนิดวงกลมมนิดวงกลมที่พี่ใช้พี่จะสาธิตการใช้เมจิกลูปด้วยนะคะ แล้วก็เริ่มสามสิบห่วง ป้อนไหมเข้าไปหนึ่งลาย หนึ่งลายที่เราเห็นเป็นสันขึ้นมาแบบนี้นะคะ มันจะใช้สามห่วง ลายมันจะถักไม่เหมือนกับกระดูกงูที่ถักพลิกกลับไปมา ตัวนี้มันจะเป็นกระดูกงูที่ถักวนวงกลม มันจะถักแถวแถว K สองต๊อกสลับกับ P สองต๊อก ดูรายละเอียดได้ในคลิปค่ะ ค่อยๆดู ถ้าต้องการลองแรงมือ แล้วก็ถักแบบพลิกกลับไปมา ให้ดูที่คลิป KB ศูนย์สามเก้าค่ะ ลายนี้ที่เป็นลายกระดูกงูวนวงกลมนะคะ แล้วก็ลายกระดูกงูที่ถักพลิกกลับไปมา พี่เมย์จะเอาไปถักเสื้อ รหัสเสื้อที่พี่เมษาชิดคือรหัส MF032 ก็ตามไปดูคลิปได้ วิธีค้นหานะคะ พิมพ์ไปตรงแว่นขยายด้านบน พิมพ์ด้วยรหัสที่ต้องการค้นหา MF032 คุณจะพบคลิปที่พี่เมย์สอนค่ะ ดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะ คลิปเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะ ด้านนี้เป็นด้านโชว์งาน ด้านนี้เป็นด้านใน ตอนทำเมจิกลูมให้ระวังเรื่องไหมนะคะ อุปกรณ์ที่พี่จะใช้สาธิตนะคะ พี่จะใช้เข็มโคเชสามจุดสองห้ามิลเป็นตัวป้อนไหม มาร์กเกอร์หนึ่งตัว ถ้าไม่มีใช้ไหมต่างสีก็ได้ มาร์กเกอร์หน้าตาแบบไหนก็ได้นะ ไม้นิดค่ะ พี่ใช้ไม้นิดหัวขนาดสี่จุดสองห้ามิล ไหมอีเกิลสองเส้นคู่ หนึ่งลายนะคะของกระดูกงูมันจะใช้สามห่วง พี่จะป้อนเข้าไป ในมนิดวงกลมสามสิบห่วง วิธีป้อนใช้ป้อนแบบเข็มโคเชหนึ่งห่วง อยู่ในเข็มโคเช วางมนิดแบบนี้วางแบบนี้นะห่วงที่หนึ่งนะคะ จะได้จากการดึงเข็มโคเชค่ะห่วงที่หนึ่งพาดไหมห่วงที่สองสามห่วงที่สี่เบี่ยงไหมไปข้างหลัง แล้วดึงห่วงที่ห้าห่วงที่หกห่วงที่เจ็ดห่วงที่แปดเก้าเราจะป้อนเข้า ไป เรื่อย ๆ จนถึง พี่จะป้อนสามสิบนะคะ จนถึงห่วงที่ยี่สิบเก้าหลังจากที่เราป้อนเข้ามาถึงห่วงที่ยี่สิบเก้า ห่วงสุดท้ายนะ ห่วงที่สามสิบ ห่วงสามสิบก็คือห่วงที่มันอยู่ในเข็มโคเช เราจะปัดจากเข็มโคเชค่ะ เข้าไปไว้ในมนิดแล้วดึงออก เวลาปัดให้ดูตัวลายตัวนี้นะถ้าลายอย่างนี้ไม่ถูกค่ะต้องปัดแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นลูกโซ่ต่อกัน หน้าตามันจะเป็นลูกโซ่แบบนี้นะเราจะใช้เทคนิคเมจิกลูป ตัวนี้เป็นชิ้นงานสาธิตนะคะ พี่จะสาธิตแค่สามสิบห่วง เราแบ่งงานครึ่งหนึ่ง สอง สี่ หก แปด สิบ สิบสอง สิบสี่ สิบห้า สิบห้าห่วง ตรงนี้นะ แล้วดึงลูกค่ะ เวลาดึงลูก พับงานครึ่งหนึ่ง แล้วดึง งานมันจะหัน หันด้านที่เป็นด้านที่เป็นตัวเริ่มเนี่ยค่ะ เข้าหากัน แบบนี้ จับอย่าให้งานบิด ถ้าเราถักงานจริง เราก็จับหน้าตาแบบนี้ถ้าเราจะใช้เมจิกลูปดันด้านนี้เข้า ด้านล่างนะคะ ดันเข้า ข้างบนเดี๋ยวจะดึงออกพี่จะสาธิต การถักกระดูกงู วงกลมโดยการใช้เมจิกลูปงานเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาพร้อมที่จะถัก เริ่มแรกมาร์กเกอร์จะใส่ไว้ตรงนี้ก่อน ลายที่จะใช้ถักจะเป็นลายนี้ ใส่ไว้ที่ห่วงแรก ก่อน เดี๋ยวพอครบ อีกรอบหนึ่งแล้วพี่จะย้าย ขึ้นไป ข้าง บน เวลาเราใช้เมจิกลูปเราต้องเช็คงานไม่ให้บิด งานจะเป็นหน้าตาแบบนี้ หลังจากนั้นนะ เอามือเราจับ นิ้วโป้งจับไม้ด้านล่าง นิ้วชี้จับไม้ด้านบน ดึงไม้ด้านบนออกมา มันจะเหลือห่วงด้านหลัง วิธีถักลายกระดูกงูแถวที่หนึ่ง หนึ่งลายมันจะใช้สามหลัก พี่ขึ้นทั้งหมดสามสิบนะคะ สามสิบหารด้วยสามมันจะได้สิบช่วงลาย เราจะเริ่มตัวที่หนึ่งเราพาดห่วงตัวนี้มาอันนี้มันยังไม่เชื่อมกันเห็นไหมคะ เราพลาดห่วงตรงนี้มาเอาหัวแม่โป้งจับเพื่อให้งานมันต่อกัน ถ้าเราไม่ไม่พลาดตัวเคเบิลมา งานมันจะไม่เชื่อม แล้วมันจะเป็นรูโบไม่สวย ไหมจะอยู่ด้านบนนะคะ ไหมจะอยู่ด้านบนงาน เราจะถักอันแรกเห็นนะไหมจะต้องอยู่ด้านบนเสมอ ด้านบนงานค่ะ เราจะเริ่ม หลักที่หนึ่งโดยการถักเคสองต๊อกเคสองต๊อกคือ นิดสองหลักพร้อมกัน เคสองต๊อก ยัน โอเวอร์ แล้ว สลิป สลิปแบบแบบนี้นะคะ แทงขึ้นนะสลิปแบบ P ไหม อันนี้คือยันโอเวอร์ อันนี้คือสลิป P ต่อไปค่ะ K สองต๊อก หัวแม่โป้งยังจับอยู่นะ K สองต๊อกปล่อยห่วง ยันโอเวอร์ สลิป P ไหมต้องอยู่ท่านี้นะ K สองต๊อก ยันโอเวอร์ สลิปพีต่อไปค่ะ เคสองต๊อก ยันโอเวอร์สลิปพีเคสองต๊อก ยันโอเวอร์ สลิปแบบแทงขึ้น ไหมจะหมดจากด้านนี้ ไหมหมดหมุนงานค่ะ ดึงตัวนี้เข้ามาก่อน ดึง แล้วดัน ใช้วิธีดันอย่างนี้นะ อย่าดึงเคเบิลทางนี้มันจะหลุด ดันหัวเข้าไป แล้วพลิกกลับ เราจะเริ่มถักเคสองต๊อกนะคะ เมื่อกี้เราสลิปพีไปแล้ว เลื่อนห่วงขึ้นมา ไหมอยู่ด้านบนค่ะ ดึง ถักเคสองต๊อก พาดห่วง ตรงนี้มาให้ชนกัน เคสองต๊อกยันโอเวอร์ สลิปพี นิดสองห่วงพร้อมกัน เขาเรียกเคสสองต๊อก แถวแรกจะถักยากที่สุด เพราะเราต้องประคองไหมยันโอเวอร์ สลิปพีเคสองต๊อก ยันโอเวอร์ สลิปพีเคสองต๊อก ประคองไหมให้ดีนะ ยันโอเวอร์สลิปพีเรามาดูตอนจบแถว แถวแรกจะเป็นการถักเคสองต๊อก แถวที่สองของการถักวนวงกลม มันจะเป็นพีสองต๊อกก็คือเพอสองห่วงพร้อมกัน เดี๋ยวแถวแรกเราจะมาจบเอาตรงมาร์กเกอร์ ให้ดูวิธีจบแถวนะ แถวที่ต้องระวังที่สุดคือการจบแถวของแถวที่หนึ่งเพื่อขึ้นแถวที่สองอันนี้ยันโอเวอร์นะคะ เคสองต๊อก จบชุดที่หนึ่งโดยการถักยันโอเวอร์สลิปพี อันนี้จบชุดที่หนึ่ง เดี๋ยวจะดูชุดที่สอง เราจำลายให้ดีว่าลายเราขึ้นด้วยอะไร จบด้วยอะไร หมุนงานมาค่ะ ดันไม้เข้า ถ้าต้องการลองถักด้วยลายกระดูกงูที่พลิกกลับไปมา ให้ดูรหัส KB 0 3 9ลายจะถักไม่เหมือนกัน เราจะเริ่มเริ่มใช้มาร์กเกอร์นะ เราเลื่อนมาร์กเกอร์ ดึงลูปเมื่อกี้ตรงนี้จบโดยการ ยันโอเวอร์ สลิป หันเคเบิลชนกัน ลายที่เริ่มของแถวที่สอง จะต้องเริ่มด้วยยันโอเวอร์อีกรอบหนึ่ง ยันโอเวอร์สลิปพอยานโอเวอร์สลิปเสร็จแล้วนะ เราจะถัก P สองต๊อกยันโอเวอร์สลิปหมุนอย่างนี้นะคะ เพื่อถักเพอร์ P สองต๊อกค่ะยันโอเวอร์สลิปเวลาจะถักเพอร์ต้องหมุนไหมขึ้นมาแบบนี้ ถักเพอค่ะ พีสองตอก ยันโอเวอร์นะ อันนี้ไหมอยู่ข้างบนอยู่แล้วสลิป แต่เวลาถักเพอถ้าอย่างเงี้ยเราถักเพอไม่ได้ เห็นไหมคะ ถักเพอไม่ได้ ห่วงเราจะหาย เราจะต้องหมุนตัวนี้ ที่ให้ระวังก็คือแถวที่สองเนี่ยค่ะ ต้องหมุนไม้ แล้วถักเพอ ยันโอเวอร์สลิปหมุน ถักเพอ ยันโอเวอร์ สลิป มันต้องถักเพอสองห่วงเห็นไหมคะ ทีนี้ไอห่วงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้อันเดียว เราจะต้องเลื่อนห่วงตัวนี้ ให้ไปอยู่กับอีกฝั่ง อันนี้ยันโอเวอร์นะ จับห่วงไว้ให้ดีค่ะ ยันโอเวอร์แล้ว ยันโอเวอร์แล้ว สลิปแล้วต่อไป P สองต๊อกหมุนงานกลับมา ดึงเคเบิลปัดเคเบิลเราจะถัก P สองต๊อก แถวที่สองจะเป็นการถัก P สองต๊อก ยันโอเวอร์ สลิป พีสองต๊อก เรามาดูจบงานแถวที่สองนะคะ มันจะเป็นยันโอเวอร์ สลิป จบด้วย เพอสองต๊อกค่ะ จบด้วยเพอสองต๊อก แถวที่สองจบด้วยพีสองต๊อก งานออกมาจะหน้าตาแบบนี้ ลังจากนั้นนะคะ เราจะใช้มาร์กเกอร์ค่ะ ใช้มาร์กเกอร์และใช้เมจิกลูปคู่ที่หนึ่งไหมจะอยู่ด้านบน เริ่มคู่ที่หนึ่งเราจะเริ่มด้วยเคสองต๊อก เหมือนกับตอนที่เราถักแถวที่หนึ่ง เคสองต๊อก ยันโอเวอร์สลิป ถ้าเป็นปุ่มอย่างนี้จะเป็นสลิปนะคะสลิปพีเสร็จแล้ว เคสองต๊อก แถวที่แถวที่สามจะถักเหมือนแถวที่หนึ่ง ยันโอเวอร์สลิปเคสองต๊อก ยันโอเวอร์สลิปเคสองต๊อก ยันโอเวอร์ สลิป เคสองต็อก ยันโอเวอร์ สลิป พอยันโอเวอร์สลิปเสร็จแล้ว หมายอยู่ด้านบนนะคะ พลิกงาน กลับ จับงาน ดัน ห่วงนี้เข้า ดึงห่วงบนออกมา พาด ห่วง มันจะเริ่มด้วยเคสองต๊อกนิดสองห่วงพร้อมกัน ยันโอเวอร์ สลิปเคสองต๊อก ยานโอเวอร์ สลิปเคสองต๊อก ตรงนี้สองห่วงพร้อมกัน แถวที่สาม เวลาจบแถว จะจบด้วย ยัน โอเวอร์ แล้ว สลิป ยัน โอเวอร์ สลิปนะมาร์เกอร์ จะมาอยู่ แถว นี้ ยัน โอเวอร์ สลิปหมายอยู่ด้านบน จับงาน แถวที่สี่จะถักเหมือนแถวที่สอง ห่วงนี้จะสลิปนะคะ สลิปแล้วห่วงนี้พีสองต๊อก เราจะเริ่มห่วงแรกด้วยการ ถักยันโอเวอร์ ตอนนี้ไหมเราอยู่ข้างบน ไหมเราอยู่ข้างบนมาจากการยันโอเวอร์นะคะ พอมาถักตรงนี้ไหมต้องอยู่ด้านบนค่ะ พาดไหมขึ้นมา อยู่ข้างบน พอไหมอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเราสลิป นะฮะไหมต้องอยู่ด้านบนนะ ยันโอเวอร์ แล้วพาดอีกรอบหนึ่ง เพื่อถักเพอค่ะ พีสองต๊อก พอถักเพอไหมจะอยู่ด้านบน เราเลื่อนห่วง พัน ยันโอเวอร์ สลิป พีสองตัก ยันโอเวอร์ สลิป หมุนเพื่อถักเพอ ไหมอยู่ข้างหน้า ยัน โอเวอร์ ถักเพอ เราถักแบบนี้ สูง ขึ้นมานิด นึง เราจะเริ่มเห็นแถวค่ะ หลังจากเราถักมาได้ช่วงหนึ่งนะคะ เราจะเห็นเริ่มเห็นลาย พี่จะถักให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นแถวแถวขี้แถวเลขขี้จะถักเหมือนกันนะคะ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหลังจากที่แถวเลขคู่มันจะจบด้วยเพอนะคะ เพอสองพีสองต๊อกก็คือเพอสองหลักพร้อมกัน เราจะเลื่อนมาร์กเกอร์ค่ะ อเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะ ปัดไหมไปด้านหน้า แถวที่เป็นเลขคี่จะเริ่มเหมือนกัน หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้า อันนี้แถวเลขคี่ค่ะ เราจะเริ่มโดยการถักเคสองต๊อก ยันโอเวอร์ ถ้าเป็นแถวที่เป็นแถวคี่นะคะ มันจะมีปุ่มขึ้นมาแบบนี้ เราสลิปค่ะ พอสลิปเสร็จแล้ว ตรงนี้เวลาอ่านลายจะอ่านว่ายันโอเวอร์สลิป ตรงนี้เคสองต๊อก ยันโอเวอร์สลิปนะ ทีนี้ถ้าเราถักจากเมจิกลูป เราดูลายให้ดีค่ะ จับลายให้ดี พอจับลาย หมุนไม้ หมุนกลับมา จับงานออกมาให้หน้าตาพร้อมถักก่อน แล้วเดี๋ยวเรามาดูลาย เมื่อกี้มันยันโอเวอร์นะคะ อ่ะพาดไหมมา อย่างนี้เราจะดูลายออก พอพาดไหมมา เมื่อกี้มันเป็นตรงนี้มันเป็นยันโอเวอร์สลิป อันต่อไปตรงนี้ต้องเป็น K สองต็อก เราก็ถัก K สองต็อกได้เลยเอาหัวแม่โป้งกด N ไว้นะพี่ถักให้ดูช้า ๆ ค่ะ ยันโอเวอร์ ตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะเป็นปุ่มสลิปค่ะยันโอเวอร์สลิปเคสองต็อก ถ้าเราถักชิ้นงานใหญ่ มันจะถักได้ง่ายกว่านี้ อันนี้พี่ทดลองลายให้ดู ยันโอเวอร์สลิปเคสองต็อกยันโอเวอร์สลิปเคสองต็อก เราจะเห็นลายนะยันโอเวอร์สลิปเคสองต็อกยันโอเวอร์สลิปเคสองต็อก ไหมหมดจากเคเบิลดึงกลับ ดึง กลับเข้าไป ดัน ดันเสร็จแล้วหมุน ไหมอยู่ด้านบน พอหมุนกลับมา เอามือกด นิ้วชี้กด นิ้วโป้งกด ดึงค่ะ ดึง พอดึง เสร็จแล้ว พาดเคเบิลพร้อมถัก เมื่อกี้มันเคสองต๊อก ตรงนี้ ต่อไปมันก็ต้อง ห็นไหมมันจะเป็นปุ่มขึ้นมา มันก็ต้องเป็นยันโอเวอร์ ค่ะ เอาหมายอยู่ด้านบน ยันโอเวอร์ สลิป เคสองต็อก ยันโอเวอร์ สลิปเคสองต็อก ตอนเราเริ่มนะคะ พอเริ่มได้สักสองแถวเนี่ย เราเบี่ยง เบี่ยงการลูบให้มันพ้นจากจุดเริ่มต้น เราจะได้ไม่งง ไม่งั้นนะทั้งลูบด้วยทั้งเริ่มต้นด้วยเราจะงง เบี่ยงเหมือนที่พี่ทำเนี่ยค่ะ เบี่ยงหลบมาสักนิดนึง เวลาลูบจบงานตรงกลางมันจะได้เป็นแบบนี้ งานตรงแถวที่เป็นเลขขี้เวลาจบมันจะตก มันจะจบโดยการถักยันโอเวอร์สลิปนี่นะคะ อันนี้คือการจบแถวนะ ยันโอเวอร์สลิปเลื่อนห่วงค่ะ พอเลื่อนห่วงมา แถวที่เป็นเลขคู่ แถวแรกที่เป็นตัวนิด มันจะกลับด้านกัน ตรงที่เป็นตัวนิด แถวที่เป็นเลขคู่มันจะเป็นการสลิปเพราะฉะนั้นห่วงแรกห่วงนี้ มันจะเป็นการสลิปค่ะ วิธีการถักกระดูกงูแบบพลิกกลับไปมากับวงกลมไม่เหมือนกันนะอ่ะเริ่มนะอันนี้เป็นยันโอเวอร์อยู่ละอันยันโอเวอร์ SL ดูวิธีเริ่มแถวที่สองค่ะ เอาใหม่ขึ้นมาค่ะ ยันโอเวอร์ นี่นะ อันนี้มัน มันยันโอเวอร์ SL นะ เลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วยันโอเวอร์อีกรอบหนึ่งขึ้นมา แล้วสลิปแถวนี้จะเป็นแถวคู่ แถวเลขคู่สองสี่หกแปดสิบเลขคู่ทั้งหมด ยันโอเวอร์อีกรอบถักเพอ ให้ระวังตรงจุดเชื่อมต่อหมายอยู่ด้านด้านหน้าอยู่แล้วนะ มันจะเป็นยันโอเวอร์สลิปเห็นไหมคะ ถ้าเราจะถักเพอ เราต้องม้วนไหมไปข้างหลัง เราถึงจะถักเพอพีสองต๊อกตรงนี้ได้อพอพีสองต๊อกตรงนี้เสร็จแล้ว ดึงเอกดึงเคเบิล ดันฝั่งนี้เข้า กับไม้ หมุนมา ดึงด้านบนออกมา ต่อไปนะ พาดเคเบิล เมื่อกี้ ตรงนี้เป็นยันโอเวอร์ สลิป p สองต็อก ตรงนี้จะต้องเป็นยันโอเวอร์สลิปนะฮะ อันนี้เป็นยันโอเวอร์อันนี้สลิปถักเพอค่ะ p สองต็อกพัน แล้วถักเพอถ้าเราถักได้แบบนี้เราค่อยปล่อยเคเบิลออกไป เราจะไม่งง ต่อไป ยันโอเวอร์สลิปหมุนไหม ีสองต๊อก ไหมอยู่ด้านหน้า ยันโอเวอร์ สลิป หมุนไหม พีสองต๊อก ยันโอเวอร์ สลิปพีสองต๊อก ยันโอเวอร์นะคะ สลิปพีสองต๊อก ถ้าเป็นเลขคู่เวลาถัก ยันโอเวอร์สลิปมันจะสลิปตัวที่เป็นสันนูน ถ้าเราสังเกต งานจะจบตรงนี้ด้วยยันโอเวอร์สลิปหมุนกลับมา ดันเอ็นเข้ามา ดันเอ็นตัวฝั่งนี้เข้า ดึงเคเบิลดึงออกพาดเคเบิลเอาหัวแม่โป้งกดไว้ ตรงนี้อ่านลายค่ะยันโอเวอร์สลิปตัวนี้ต้องเป็น P สองต็อก ถ้าจะถัก P สองต๊อกนะเราดูนะ P สองต๊อก ตัวนี้จะต้องหมุน หมุนไหมมาแบบนี้ เราถึงจะถักได้ ถัก P สองต๊อก ค่ะ เนี่ยยันโอเวอร์สลิป หมุน พีสองต๊อก เดี๋ยวดูวิธีจบแถวคู่ ยันโอเวอร์อืมอันนี้ยันโอเวอร์อยู่แล้ว สลิป งานจะจบโดยการที่หมุนถักพีสองต๊อก คลิปเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะ อ่ะเราเลื่อนมาร์กเกอร์ ต่อไป เป็นแถวที่เป็นลิกขี้ ปัดไหมไปข้างหน้า ถักเคสองต๊อก วลาเคสองต๊อก มันจะเค ลงไปตรงจุดกลาง แล้วเวลามันสลิป มันจะสลิปพีตรงจุดนูนนี่นะคะ ยันโอเวอร์สลิป แล้วเวลามันเคสองต๊อก มันจะเค ลงจุดนูนยันโอเวอร์สลิป แล้วเราก็ถักต่อ ถักต่อไปเรื่อยๆ เราก็จะเห็นลาย ทีนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูความแตกต่างระหว่างลายที่เราถักวนวงกลมนะคะ กับลายที่เราถักพลิก กลับไปมา ลายนี้เป็นลายกระดูกงูเหมือนกัน ตัวนี้เป็นลายกระดูกงูพลิกกลับไปมา ด้านถูกกับด้านผิด ถักนิดทั้งคู่ หน้าตางานจะเหมือนกัน งานจะเป็นแบบนี้ อันนี้เป็นกระดูกงูที่เราถักวนวงกลม เราจะถักสลับกันนิดหนึ่งแถว เพอหนึ่งแถว งานออกมาจะเป็นแบบนี้ ทั้งสองลายพี่เมย์จะเอาไปถักเป็นเสื้อ รหัสเสื้อที่พี่จะเอาลายกระดูกงูไปถักคือรหัส mf ศูนย์สาม สองนะคะ ช่วงแรกเราจะถักวนวงกลมแบบนี้ ช่วงข้างบนเป็นตัวชิ้นงานด้านหน้าด้านหลัง เราจะถักพลิกกลับไปมา ให้เราลองไหมก่อน ลองจนเราถักลายได้ แล้วค่อยเอาไปลงงานจริงนะคะ